สวัสดีครับ ถ้าคุณกำลังมีปัญหาเรื่องผมร่วงผมบางนะครับและกำลังหาวิธีอยู่ ฟังวิดีโอนี้ให้จบครับ สวัสดีครับ ผมรณกิจสิทธิพรมคิมครับ ผมมีอาชีพเป็นเทรนเนอร์ครับ ผมมีอาชีพอยู่บนเวทีครับ เรื่องบุคลิกภาพเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับพระเจ้าช่วยครับ เมื่อตอนผมร่วงนะกลัวทุกอย่างครับ กลัวแดดครับ กลัวมันส่องลงมาที่ผมแล้วคนจะเห็นครับว่าเราหัวล้านครับ กลัวแม้กระทั่งลมฮะ เวลาเดินไปไหนนะครับโหชายหาดอย่างเงี้ยนะครับ เดินมาฟ้าบลมพาดเข้ามานี่ต้องเอามือปิดแบบนี้ครับ มันไม่เวิร์กเลยครับ ชีวิตผมรู้สึกว่าผมหมดความมั่นใจครับ หรือถ้าจะเอาหมวกมาใส่ครับ มันก็ใส่ไม่ได้ตลอดใช่ไหมครับ และแถมการใส่หมวกมากๆเนี่ยทำให้ผมเราร่วงมากขึ้นด้วยนะครับ ถ้าคุณเองนะครับ ได้ลองมาหลายวิธีแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหมักการสะนะครับ หรือกินก็ตามครับนะผมมองว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณยังไม่ได้ผลครับ ผมกำลังบอกว่า ผมมีข่าวดีมาบอกคุณครับ ผมเองเคยเป็นคนอย่างที่คุณเป็นแหละครับ หาทุกวิถีทางเริ่มต้นจากการใช้เคมี แต่ผมมองว่าระยะยาวมันไม่ดีต่อสุขภาพครับ แล้วผมเองเนี่ยนะครับก็ตัดสินใจหยุดการใช้เคมีมา ผมก็ล่วงครับล่วงจริง ๆ เลยนะครับ และแน่นอนครับผมก็โฟกัสต่อไปในเรื่องของการใช้ธรรมชาติ ที่จะมาช่วยเราทำให้ผมเรากลับมาดกดำได้เหมือนเดิม ผมรู้ครับว่ามันต้องใช้เวลาครับ แล้วมันก็ใช้เวลานานมากจนท้อครับ มันไม่เวิร์คครับ มันขึ้นมาแล้วมันก็หยุด มันทำให้เราดีใจอยู่ชั่วระยะ แล้วมันก็หยุดครับ วันนี้ครับสิ่งนั้นมันหมดไปแล้วครับ ผมได้เจอนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Connex to Brand ครับที่ช่วยทำให้ผมเนี่ยนะครับกลับมามีความมั่นใจอีกครั้งหนึ่ง เส้นผมของผมครับกลับมาแข็งแรงอีกหนึ่งครั้งนะครับเพียงแค่ทานวันละหนึ่งเม็ดเท่านั้น ในผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับของ Connex to Brand เนี่ยนะครับเราก็จะมีการสกัดข้าวนะครับพิถีพิถันทุกเม็ดท่านไม่ต้องกังวลกับผลข้างเคียงที่จะตามมานะครับเพราะว่านี่คือข้าวครับแต่เป็นส่วนดีๆของข้าวครับที่สกัดมารวมกัน ต้องบอกก่อนเลยครับว่าวันนี้นะครับถ้าคุณเองนะครับกำลังมีความกังวลเริ่มต้นที่จะผมร่วงนะครับหรือว่าผมร่วงไปแล้วนะครับ แล้วก็อยากจะกลับคืนมาใหม่ แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าจะต้องมีลากผมบ้างนะครับ สิ่งนั้นนะครับผมกำลังบอกว่าท่านมีความหวังแน่นอนครับ บุคลิกภาพเป็นเรื่องสำคัญครับถ้าคุณดูวิดีโอนี้อยู่ ผมอยากให้คุณนะครับติดต่อผมเข้ามา ผมยินดีให้คำปรึกษารวมถึงตัวแทนของผมที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับ คุณสามารถปรึกษาได้ครับ แล้วพบกันที่ความผมดกครับ แล้วคุณจะหลงรัก Connex to Brand